วันนี้เราจะมาารีวิวเต็นท์เด็กกันนะครับ เต็นท์เด็กของร้านเราจะมีอยู่ 2 แบบครับ แบบแรกจะเป็นเต็นท์สีน้ำเงินสำหรับเด็กผู้ชายแบบที่ 2 เป็นเต็นท์สำหรับเด็กผู้หญิงครับ เป็นเต็นท์สีชมพูกอนนะครับ ส่วนประกอบของเต็นท์จะประกอบด้วยตัวประตูทางเข้านะครับ จะเป็นลักษณะประตูแบบนี้ มีตัวที่เป็นปานประตูแบบปิดพับ ตอนนี้ผมม้วนเก็บไว้ด้านบนก่อนเพื่อเห็นข้างในครับ กับที่เป็นตัวหน้าต่างระบายอากาศมีอยู่สองข้างครับ เป็นตะข่ายอย่างนี้สองข้าง ให้อากาศถ่ายเทได้เวลาเด็กๆเเข้าไปเล่นนะครับ จะได้ไม่ไม่รู้สึกร้อนนะครับครับก็มีสองด้านประมาณนี้ ตัวเต็นท์ที่มาครับจะมาอยู่ในรูปลักษณะของแพ็กเกจในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับ ราจะดูข้างในกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็เปิดขึ้นมาข้างในจะประกอบด้วย 2 ชิ้นส่วนหลักๆก็คือตัวเสาเต็นท์ครับเสานี้จะเป็นเสาลักษณะแบบเดียวกับเสาของเต็นท์แคมปิ้งทั่วไปครับ กับตัวที่เป็นตัวเต็นท์นะครับเต็นท์จะถูกพับมาเป็นแบบนี้ วลาประกอบเซตนะครับเราก็จะเอาเสา ก็คือปลายเสาด้านหนึ่งครับ ใส่ตรงช่องที่อยู่ด้านมุมบนของตัวเต็นท์นะครับ มุมยอดเลยครับ จะมีช่อง ช่องที่เป็นช่องลับอยู่ครับ สอดเข้าไปประมาณนี้พอเราประกอบตัวปลายเสาด้านบนเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปจะมาประกอบตัวปลายเสาด้านล่างครับ ด้านล่างของเต็นท์จะมีช่องให้เสียบอยู่ ็เอาปลายสด้านนี้ครับใส่เข้าไปครับผมปรับให้ตรงคมันก็จะเสร็จของการประกอบปลายเสาด้านล่างที่เราประกอบตัวเสาเรียบร้อยแล้วครับ สุดท้ายเราจะมาผูกตัวเสาให้มันมั่นคงนะครับโดยการมัดเชือกที่อยู่ในเต็นท์ผมมัดคร่าวๆครับ เพื่อที่จะถอดประกอบ นี่ก็เป็นเต็นท์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงครับ ประกอบไม่ยากเลย สนใจยังไงติดต่อมาได้ที่ Facebook หรือแอดไลน์มาได้ตามมุมด้านซ้ายนะครับ ครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเต็นท์เด็กหรือกระจมเด็กจากร้านเพลโ์ฟูคิดเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ